สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับผม นายปิยมนัฐวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อที่ใช้ประกอบกับกระดานอินเทอร์แอคทีฟไวบอร์ด เราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ กับโปรแกรม PowerPoint ปกติ PowerPoint จะมีการนำเสนอเนื้อหา ภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ทีละหน้าทีละสไลด์ แต่ตัว PowerPoint ที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับ เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ภายในแต่ละหน้าแต่ละสไลด์ของโปรแกรมได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า Interactive PowerPoint สำหรับตัวอย่างแรกนะครับ เป็นโปรแกรม PowerPoint ที่เรียกว่า Interactive PowerPoint นะครับ เป็นเกมเปิดป้ายถ่ายภาพนะครับทางด้านหลังนี้นะครับเป็นโปรแกรม PowerPoint จะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด 48 แผ่นป้ายนะครับ แล้วก็หลังแผ่นป้ายก็จะมีภาพปริศนาอยู่ เราสามารถมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการเล่นหรือการแข่งขันได้นะครับ อาจจะให้ผู้เรียน แบ่งกันเป็น 2 กลุ่มแล้วก็ผัดกันเปิด ป้ายแล้วก็ผลัดกันทายนะครับ ซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกคลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ ตามตามสมัครใจนะครับ เมื่อคลิกไปที่แผ่นป้ายไหนแล้วนะครับ แผ่นป้ายนั้นก็จะถูกเปิดออกนะครับเพื่อให้เห็นภาพข้างหลังนะครับ แล้วก็ผลัดกันเปิดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ทายว่าข้างหลังแผ่นป้ายนี้นะครับ คืออะไร ซึ่งตัวปกติ PowerPoint จะมีการเรียงลำดับว่าจะนำเสนออะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมครับ แต่ตัว Intuit PowerPoint นี้นะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับ ว่าเราจะเปิดที่ตรงไหนก่อนจะให้ตรงไหนมีปฏิสัมพันธ์นะครับ เราสามารถเลือกได้ ไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับนะครับพอจะดาได้หรือยังครับข้างหลังนี้คืออะไรอลองดูนะครับเปิดไปเรื่อยๆก็คลิกไป แต่ละรูปแต่ละครั้งนะครับ ขึนไปกี่ละครั้ง ก็พอจะเดาได้เลยนะครับว่าตัวอะไรนะครับอยู่ข้างหลัง นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่1นนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับก็เป็นสไลด์ถัดไปนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ เกมเปิดป้ายถ่ายภาพ เราก็สามารถเลือกที่จะคลิกเปิดที่แผ่นป้ายใดแผ่นป้ายหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าคลิกแล้ว เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็พอดาวได้แล้วจะไปที่หน้าถัดไปนะครับ แล้วก็คลิกที่ด้านหลังได้เลยนะครับ เหมือน PowerPoint ปกติธรรมดาเป็นกระต่ายตัวเดียวกันนะครับ แต่คนละมุมเท่านั้นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับ เราสามารถมาประยุกต์ใช้กับการคลิกแล้วเปิดนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการเฉลยคำตอบ หรือเฉลยคำศัพท์อยู่ทางด้านหลังนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้เราก็สามารถเขียนไปได้ด้วยใช่ไหม อาจจะให้ผู้เรียนนะครับออกมาเขียนคำศัพท์นะครับว่าว่ามันคืออะไรข้างหลังนะครับ สามารถให้ผู้เรียนเขียนได้ จากนั้นนะครับเราก็มาให้เฉลยนะครับ วิธีเฉลยอาจจะเฉลยตรงนี้เลยนะครับ หรือว่าจะใช้ ตัวนี้นะครับ ก็คือเทคนิคเดียวกันคือคลิกแล้วก็เปิดแผ่นป้ายข้างหลังนะครับ ข้างหลังก็คือเป็นเฉลยไว้ ตัวนี้ก็เป็นแผ่นป้ายที่บังคำตอบไว้เท่านั้นเองนะครับ นอกจากวิชาทางคณิตศาสตร์ นอกจากวิชาทางภาษาอังกฤษนะครับ การทายคำศัพท์ข้างหลังนะครับ อาจจะมาประยุกต์ใช้กับวิชาทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับ เช่นเป็นสมการง่ายๆแบบนี้นะครับ เช่นเดียวกัน คลิกไปแล้วก็จะเปิดเป็นเฉลยข้างหลังนะครับสำหรับวิธีการทำ Interactive PowerPoint นี้นะครับ ขอให้ติดตามชมได้ในวิดีโอถัดไปครับ ขอบคุณครับ